ปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบบ่อยในทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสื่อม หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก และทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในบางส่วน เช่น ผู้สูงอายุบางรายที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน รักษาเป็นเวลานานจนบางรายจะต้องตัดขา ทำให้การสัญจรเดินมาเดินไปเดินมาหรือช่วยเหลือตัวเองทำได้ลำบากมากขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุบางรายที่ต้องสูญเสียการมองเห็นหรือการได้ยิน จากอุบัติเหตุ หรือจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ก็จะส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง รวมไปถึงญาติสนิทมิตรสหายและลูกหลาน บางครั้งปัญหาเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดความรำคาญใจ และความหงุดหงิด และเบื่อหน่ายและท้อแท้ และมองตัวเองในด้านลบ และสำหรับผู้สูงอายุบางราย ก็อาจจะมีปัญหาในการที่จะใช้สิ่งของต่างๆ เช่นสิ่งของมีคม มีดพระที่จะต้องมีการเข้าไป ดูแลตัวเองดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นการประกอบอาหารก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ของมีคมเหล่านั้นได้ รวมทั้งผู้สูงอายุบางรายที่มีปัญหาในด้านความจำ และความเสื่อมถอยของสมอง ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม ก็อาจจะทำให้ความจำลดลง บางราย ก็อาจจะมีการหลงลืม และก็จำไม่ได้ว่าตัวเองลืมสิ่งของไว้ที่ไหน หรือเก็บสิ่งของไว้ที่ไหน เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความรู้สึกท้อแท้และความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตัวเองทำให้รู้สึกความมีคุณค่าต่อตัวเองลดลง ผู้สูงอายุบางรายที่มีความจำลดลงจากภาวะสมองเสื่อม ในระยะแรกๆ กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ ก็อาจจะแค่หลงลืม สิ่งของที่ตัวเองจัดเก็บไว้ จนกระทั่งบางทีบางคนบางรายเนี่ยก็อาจจะเกิดความรำคาญในตนเองว่าเอ๊ะทำไมถึงได้หลงลืมได้มากน้อยขนาดนี้ และผู้สูงอายุบางรายอาจจะหลงลืมวันเวลารวมไปถึงสถานที่ด้วยครับ ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้การสัญจรไปมาหรือการเดินทางเนี่ย เป็นปัญหาต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากด้วย อาจจะเกิดภาวะหลงทางด้วยครับ และสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ผู้สูงอายุตีตราตัวเองว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้ รวมไปถึงอาจจะเกิดภาวะเบื่อหน่ายและท้อแท้ ต่อตอนเองได้ตามมาครับ ผู้สูงอายุบางรายที่มีโรคเรื้อรัง และจำเป็นจะต้องรับประทานยา อยู่เป็นระยะเวลานานๆ ก็อาจจะทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ไม่อยากรับประทานยา และบางรายก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อตนเอง จนไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและภาวะวิกฤต ที่พบได้บ่อยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุมีดังต่อไปนี้ครับลำดับแรก ญาติเองจะต้องมีการสอบถามหรือสังเกต ปัญหาหรือภาวะเหล่านี้ และรีบนำตัวของผู้สูงอายุ ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมไปถึง การดูแลให้ผู้สูงอายุนั้น มีการรับประทานยาต่างๆ ตามที่แพทย์ได้สั่งการรักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากการรับประทานยาแล้วนะครับ ญาติเอง หรือตัวผู้สูงอายุเองจะต้องได้รับคำแนะนำให้ดูแลและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ทั้งอาการข้างเคียงจากการรับประทานยา หรืออาการเปลี่ยนแปลงจากโรคที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปสื่อสารกับคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อจะได้รับทราบอาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และจะได้ปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละรายด้วยครับ นอกจากนี้แล้วการพบแพทย์ตามนัดเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการที่จะต้องดูและก็จดเวลานัดหมายที่ไปพบแพทย์ตามนัด และดำเนินการไปพบแพทย์ตามนัดหมายนั้น ก็ควรจะทำให้ตรงต่อเวลา เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องด้วยครับ สมาชิกในครอบครัว ควรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาทางกายที่ส่งผลกระทบ ให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดความไม่สบายใจคับข้องใจเบื่อหน่ายหรือท้อแท้ ซึ่งควรให้การดูแลด้วยความเคารพ ให้เกียรติ รวมทั้งการดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่ครับ